มีพระองค์หนึ่ง หลวงพ่อก็ยังอยู่ ก็ยังคุ้มครองก็ยังดูแลอยู่ หลวงตาสิบ หลวงตาสิทธิ์หลวงมีหลวตางตาสิทบธิ์ไหมฮะหลวงตาหลวงปู่สิบเห็ไหมคะ ขอไม้นี้เดี๋ยวพี่ผมยังงงว่าทำไมพี่รู้ว่าหลวงปู่สิทธิ์เดินมากับพี่ เพราะว่าพี่มี กระดูกของหลวงปู่สิทธิ์อยู่กับตัวมีเหรอครับ เป็นที่ผมห้อยอยู่ประจำ ห้อยอะไรประจำคะ เป็นกระดูกหลวงหลวงพ่อครับ เล็กๆห้อยห้อยห้อยอยู่ประจำเขาให้มาที่นี่เพิ่งเจอกับอาจารย์ใช่ไหมครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งใช่ใช่เป็นกระดูกหลวงปู่สิทธิ์เหรอะคะที่ที่ที่ที่ที่ผมมีอยู่ประจำเลย แล้วก็พอดีเอาสร้อยไปทำก็เลยวันนี้ไม่ได้ห้อยมาวันสองวันแล้วครับอ๋ออยู่กับอาจารย์เห็นเห็นเป็นหลวงพ่อหลวงปู่เดิน อยู่กับตัวคุ้มครองมาด้วยกัน เดินคู่กันมาเลยครับโอ้โหสาธุที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เหรอเป็นเจ้าที่แล้วก็เป็นวายาวัจกรวัดราชประคองธรรมครับโอ้โห พี่สุดยอดมากเลยสิทธิ์หลวงปู่สิทธิ์แน่ใช่ครับเพื่อดีเจ้าว่าใช่ไหมครับถูกครับโอ้มาแล้วท่าไปกี่ปีแล้วครับเอ่อน่าจะเกือบ20 ปี แล้วครับโอ้ยวันนี้ขนลุกหลายรอบเลย ท่านบอกว่าคุ้มคุ้มครองคนละแวกเนี้ยแต่ว่าด้วยแรงกรรมของคนที่มันถึงคราวมันตายกันเยอะ ท่านเคยอธิษฐานจิตไม่ให้ผีน้ำผีพายเอาไป คือเป็นการทำทำวัตถุมงคลอะไรบางอย่าง ที่ดำน้ำลงไปทำใต้ตรงเนี้ยท่าเนี้ยพี่ผมขอเรื่องหนีได้ไหมทำไมอ่ะ บริเวณเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมี๋ย้ผมจับใจไม่ได้เรื่องนี้ท่านดำดำาลงไปแล้วท่านก็คุยกับพญานาคทั้งกลำคลองเนี่ยอ้ยอัญเชิญตะกุดขึ้นตะกุดขึ้นลอยน้ำครับอาจารย์อยู่ตรงเนี้ย เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีหรอกครับเพราะผมเป็นเด็กครับฉะนั้นเสิร์ชหาข้อมูลไม่มีแน่นอนทานนี้ครับเฮ้ยท่านจะทำในวันลอยกระทงครับโหท่านประชุมพญานาคเหรอประชุมหมดทุกอย่างตายพี่ทุกพญานานี่คืออาจารย์นี่คืออาจารย์โอเล่ค่ะ ผมผมไม่ผมไม่ทราบว่าท่านเป็นใครแต่ว่าผมเกิดที่นี่เลยผมเกิดมาที่นี่เลยอาจารย์อยู่สระบุรีค่ะไม่เคยมาที่นี่แล้วก็หลวงปู่ศิษย์ก็ยังอยู่ครับจริงจกทักยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ เป็นไงม่อนเป็นยังไง เป็นยังไง